ค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาในบทที่ 2 มาทำความรู้จักแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นกันดีกว่าค่ะ แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น เป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น ที่มีการบันทึกเรื่องราวและเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน การละเล่นพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่น ประเพณีความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น วัตถุประสงค์ของบทนี้เพื่อให้เข้าใจความหมายของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ สามารถจำแนกประเภทของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ตามแหล่งที่เกิด และแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ตามแหล่งผลิต และบริการสารสนเทศ ตลอดจนกรณีศึกษา แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นค่ะ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น ความหมายของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น มาจากการรวบรวมความหมายของคำว่าแหล่งสารสนเทศ และสารสนเทศท้องถิ่น ดังนี้ค่ะ แหล่งสารสนเทศหมายถึง แหล่งรวบรวม และให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น มีการประมวลผลและจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ แหล่งผลิตและเผยแพร่สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน และแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ค่ะ สารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง เรื่องราว ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น ความรู้ของชุมชนนั้นๆ ประกอบด้วย บุคคล สถานที่สำคัญ ภูมิปัญญา ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่มีการประมวลผล และจดบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสดทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ว่า แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นนะคะหมายถึง แหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น ที่ผ่านการประมวลผลและจดบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่น ประเพณีความเป็นอยู่ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นต้น ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น มีความสำคัญต่อชุมชนและท้องถิ่น ดังนี้ค่ะ 1. ด้านการเรียนการสอน ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำความรู้จากท้องถิ่น มาประยุกต์ในการจัดทำสาระหลักสูตร เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา 2. ด้านการแก้ปัญหาของท้องถิ่น และการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น ชุมชนมีการใช้สารสนเทศท้องถิ่น พัฒนาบุคลากร และการดำเนินงานขององค์กรท้องถิ่นทำให้เกิดความเข้าใจในการพัฒนาการของแต่ละชุมชน 3. ด้านการศึกษาวิจัยท้องถิ่น ได้รับความรู้ประเด็นเกี่ยวกับท้องถิ่น และหัวข้อเรื่องที่สนใจเฉพาะด้าน เพื่อนำไปสู่ความรู้พื้นฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 4. ด้านการอนุรักษ์ และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตในชุมชนและท้องถิ่น ปลูกฝังคุณค่า และกระตุ้นให้เกิดการเก็บรวบรวมสารสนเทศในท้องถิ่นของตน และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของท้องถิ่น สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 5. ด้านการสื่อสารในชุมชน ทำให้การสื่อสารระหว่างคนในชุมชน สามารถสื่อสารได้ง่ายขึ้น และติดตามเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของข่าวในท้องถิ่นนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้ และช่วยให้มีโลกทัศน์กว้างไกล 6. ด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สามารถนำข้อมูลในท้องถิ่น ไปใช้ในด้านการแพทย์ สาธารณสุข และโภชนาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สรุปได้ว่า แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นทำให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันเหตุการณ์ข้อมูล สามารถนำสารสนเทศในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมค่ะ